โอเคเดี๋ยวเราจะรีวิวนะครับ น้ำยาล้างคราบน้ำบนกระจกนะครับ อันนี้ก็เป็นรถคลาสสิกนะครับ โอเค อาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับ มือถือเนี่ยครับเป็นคราบน้ำทั้งหมดเลยที่เราเห็นนะครับ ก็ตามอายุมันนั่นแหละ ติดมานานอ่ะโอเคสำหรับตัวน้ำยานะครับ จะเป็นน้ำยาใสๆแบบนี้นะครับ วิธีการ ใช้งานไม่ยุ่งยากอะไรเลยนะครับ อันนี้จะสาธิตให้ดูนะครับใส่น้อยๆการใช้งานนะครับควรสวมถุงมือนะครับ เพราะว่าหลายคนจะแพ้นะครับ ตัวน้ำยาค่อนข้างแรง อันนี้ผมใช้เพียวนะ อ่าเดี๋ยวเราจะเช็ดก่อน วิธีการใช้งานนะครับ ใช้กับผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับ ไม่ต้องใช้ประเภทอ่สกอตไบท์ถูนะครับผ้าไมโครไฟเบอร์ ในการจัดการแค่นั้นเอง ใส่ถุงมือนะครับไม่ควรทำในขณะที่กระจกนะครับ หรือชิ้นงานมีความร้อนนะครับควรทำในร่ม ถูเบาๆหลังจากนั้นฉีดน้ำเปล่าครับ ล้างเช็ดหน่อยเดี๋ยวเรามาดูงานกัน ข้างบนออกเรียบร้อยแล้วนะครับ ไล่ลงมาข้างล่างนะครับ จะเห็นได้ว่ายังมีคราบคาบอยู่นะครับ ทีนี้ก็ทำเหมือนเดิมนะครับ หยดใส่ไมโครไฟเบอร์ น้อยๆนะครับ แค่นี้แหละ จะเติมหน่อย ไม่ต้องไปใช้ประเภทน้ำยาล้างห้องน้ำนะครับตามอินเทอร์เน็ตพวกเป็ดพวกอะไรนะครับ ใช้น้ำยาล้างคราบน้ำโดยตรงเลยง่ายกว่า เวลาเราถูเนี่ยเราจะรู้สึกได้นะครับ ถ้ามีคราบน้ำเนี่ยมันจะสะดุดมือ ส่วนถ้าถูไปสักพักนึงเนี่ยลื่นนะครับ ไม่มีอะไรสะดุดมือแสดงว่าคราบน้ำหายแล้วนะครับ เรียบร้อย ตัวน้ำยาเป็นหัวเชื้อนะครับ สามารถผสมน้ำได้หนึ่งต่อหนึ่งนะครับ เพื่อเทสความรุนแรงนะครับ ของคราบน้ำว่าออกง่ายออกช้านะครับ เช่นเดิมครับฉีดน้ำเปล่าล้าง เช็ดแห้งครับ ทีนี้มาดูนะครับ สะอาดหมดจดนะครับคราบน้ำไม่มีที่เห็นเป็นคราบข้างในนะครับคือฟิล์มลอก โอเคเรามาทดสอบดูนะครับ เวลาเราฉีดน้ำนะครับแล้วก็เช็ดล้าง ถ้ากระจกไม่มีคราบน้ำนะครับ เวลาเราเช็ดเนี่ย น้ำจะเป็นแผ่นนะครับ เป็นแบบนี้ ส่วนกระจกไหนนะครับ ที่มีปัญหาเรื่องคราบน้ำอ่าเดี๋ยวลองดู มีปัญหาคราบน้ำอยู่นะครับ เวลาเราเช็ดปุ๊บ เราจะเห็นได้ว่าน้ำจะออกเป็นแบบเม็ดๆแบบนี้นะครับ ขึ้นตามคราบเลย อันนี้คือกระจกที่ยังไม่ได้ล้างถ้ามีคราบน้ำอยู่ ส่วนกระจกที่ไม่มีคราบน้ำนะครับ น้ำจะเกาะเป็นแผ่นนะครับ แบบนี้นะครับเป็นแผ่น ก็คือไม่มีข้ามน้ำแล้ว ส่วนมีข้ามน้ำนะครับ มันก็จะขึ้นตามเป็นเม็ดเลย โอเคสำหรับใครสนใจน้ำยาล้างคราบน้ำบนกระจกนะครับ สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับอินบ็อกมาหรือไลน์มาที่ ID อส l a m o t 9 h ก็ได้นะครับผม โอเคครับ ไว้พบกันในวิดีโอถัดไป